จัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคล หรือเด็กพิการในประเทศไทย เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2484 โดยจัดในรูปแบบการเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการพิเศษและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เด็กพิเศษแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้ 1. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2. เด็กที่มีความบกพร่อง 3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส เด็กแต่ละกลุ่มมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเหมือนกัน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละคน ในที่นี้จะกล่าวถึงขอบเขตของเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 1. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กกลุ่มนี้มักไม่ค่อยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจัง เนื่องจาก เรามาคิดว่าพวกเขาเก่งแล้ว สามารถเอาตัวรอดได้ บางครั้ง กลับไปเพิ่มความกดดันให้พวกเขามากยิ่งขึ้น เพราะคิดว่าพวกเขาน่าจะทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่อีก วิธีการนี้เป็นการเรียนในรูปแบบปกติทั่วไป ก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเด็กทำให้เกิดความเบื่อหน่ายทำให้เกิดความสามารถพิเศษที่มีอยู่ แต่ไม่แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 1.1 เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง คือกลุ่มเด็กที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ตั้งแต่ 130 ขึ้นไป 1.2 เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน อาจจะไม่ใช่เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง แต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่โดดเด่นมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน อาจจะเป็นคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ การใช้ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือการแสดง เป็นต้น 1.3 เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ 2. เด็กที่มีความบกพร่อง มีการแบ่งอยู่หลายแบบ ในที่นี้จะยึดตามแนวหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2.6 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 2.7 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 2.8 เด็กออทิสติก รวมถึงความบกพร่องของการพัฒนาการรอบด้านอื่นๆ 2.9 เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน 3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส คือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็ก และรวมถึงกลุ่มเด็กที่ ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กต่างด้าว เป็นต้น เด็กกลุ่มต่างๆ ที่กล่าวถึงเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ควรได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วยความพิเศษ ซึ่งต่างไปจากวิธีตามปกติ เพื่อช่วยให้ความสามารถในการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ได้ เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม และได้รับการยอมรับในสังคม ปัจจุบันนี้ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในประเทศไทยดำเนินอยู่ในหลายรูปแบบดังนี้ 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก ฟื้นฟูเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อการส่งต่อไปยังโรงเรียนหรือสถานบริการที่เหมาะสมกับเด็ก อีกทั้งยังบริการวิชาการ บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษตามเขตการศึกษาจำนวน 13 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจำนวน 63 แห่ง ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยและราชพัฒอีก 6 แห่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 2. โรงเรียนศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ เป็นโรงเรียนสำหรับการบริการแก่เด็กพิการค่อนข้างรุนแรง ไม่สามารถเข้าไปเรียนกับเด็กปกติทั่วไปได้ ซึ่งมีโรงเรียนศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการของรัฐบาลจำนวน 43 แห่ง โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 20 แห่ง โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 19 แห่ง โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพจำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนสอนคนตาบอดจำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาของเอกชนที่ให้บริการอีกมากกว่า 10 แห่ง 3. โรงเรียนจัดการเรียนร่วม เป็นโรงเรียนปกติทั่วไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จัดให้เด็กพิเศษ ที่มีความพิการ มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กตื่นทั่วไป ซึ่งได้ดำเนินงานมาหลายปีแล้ว และพัฒนาให้เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547จำนวน 390 โรงเรียน ปีการศึกษา 2548จำนวน 2,000 โรงเรียน ซึ่งมีแนวโน้ม จะดำเนินการให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนร่วมที่มีความเข้มแข็ง ให้ครบทุกตำบลเพื่อบริการการศึกษาให้กับคนพิการทั่วไป และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4. การศึกษานอกระบบเพื่อคนพิการ มีหลักสูตรสายสามัญเรียนร่วม โดยศูนย์พิการนอกระบบ โรงเรียนทุกจังหวัดที่เปิดสอน และหลักสูตรสายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีสมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมจัด พื่ออาสาสมัครไปสอนที่บ้านสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ 5. การอาชีวศึกษา สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ก็จัดให้มีคนพิการได้เลือกเรียน ร่วมกับบุคคลทั่วไป ตามสาขาที่ตนเองสนใจอย่างกว้างขวาง 6. การอุดมศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งแบบเฉพาะความพิการ ที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบเรียนร่วมในหลายสถาบันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษในประเทศไทยดังนี้ 1. เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาตามสิทธิมนุษยชน ว่าด้วยสิทธิที่ได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ เพื่อมีให้เป็นภาระแก่สังคม 3. เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปกติอย่างมีความสุข 4. เพื่อให้มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา หรือบุคคลที่พิการ มีวิวัฒนาการดังนี้ 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ได้กำหนดเป็นนโยบายว่า รัฐพึงจัด และสนับสนุนให้ผู้ยากไร้ ผู้มีความผิดปกติทางจิตใจ หรือสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้านมาตรการระบุไว้ว่า รัฐพึงจัดทุน ปัจจัย หรือวิธีการอื่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้มีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ หรือสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาตามควร แก่ความสามารถ และสติปัญญา 2. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5พุทธศักราช2525 ถึง พุทธศักราช2529 หลังจากที่สหประชาชาติได้ประกาศ ปี 2524 เป็นปีคนพิการสากล รัฐได้ให้ความสนใจกับคนพิการมากขึ้น ในแผนการพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการไว้อย่างชัดเจน ได้กำหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาไว้ โดยเร่งขยายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กบางประเภทที่มีความพิการทางร่างกายหรือสมอง เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการรับบริการการศึกษา เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายให้ทางรัฐ และเอกชน จัดการศึกษาพิเศษในระดับก่อนประถมศึกษา หรืออนุบาล และในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 พุทธศักราช2530 ถึง พุทธศักราช2534 รัฐบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพิเศษไว้ว่า รัฐจะจัดการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ทั่วถึงทุกท้องที่ และครอบคลุมเด็กที่ด้อยโอกาส ให้เข้ารับการศึกษาระดับนี้ได้แก่ เด็กที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรมไกลการคมนาคม รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กที่อยู่ในสภาพที่ควรให้ได้รับการสงเคราะห์นอกจากนี้ จะมุ่งพัฒนารูปแบบกับวิธีการเรียนการสอน ที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยความสามารถทางร่างกาย สมองและจิตใจ เพื่อเพิ่มความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และรูปแบบความเสมอภาคทางคุณภาพทางการศึกษา ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้